วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาโปรโมทสินค้านะคะ คือหมอนฟักทองนะผ้าห่มของโบราณนะคะ ก็ไม่ค่อยแพงนะคะ ตามมาเลย ตามไปนี่นะคะสินค้าของเรานี่เลยสินค้าของเรานี่มาเปิด อันนี้ก็จะเป็นพวกหมอนนะคะ อันนี้ก็หมอนที่ขายดีนะคะ อันนี้หมอนนี้ค่ะ ก็มีคนซื้อเยอะหน่อย เอาไว้งานแต่งงานนี่ค่ะ สีม่วง สีเงิน ส้มออกแดงนะคะดเสิปิดเลยต่อไป นี่เด้อสีชมพูสีเขียว สีแดงชมพูค่ะและนี่ค่ะผ้าห่มนะคะปิดเลยตามมาตามมาตามมาเห็นสินค้าเรายังคะขายดีมาก รสนใจนะคะ สั่งซื้อที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยเนาะ บ๊ายบาย สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเทส นี่ค่ะสบู่ที่เราเป็นคนผลิตเองนะคะ มาดูด้านล่างขาพี่สิ คือเปื้อนมาก มาดูตรงนี้ น้ำค่ะ น้ำน้ำใหม่ๆเลยนะ ก็ดูใส่น้ำเข้าไป ใส่น้ำเข้าไปใส่น้ำบนขาด้วยนเนี่ย ใช่ค่ะ ใส่น้ำตรงขาด้วย โอเคก็สบู่ค่ะนี่ฟองเยอะมาก แล้วกลิ่นหอมด้วย นี่สบู่ของเราก็จะเป็นสี ชมชมพูเขาฟองเยอะมากเลยนะใช่กลิ่นอะไร กลิ่นแตงโมค่ะกลิ่นหอมนะทุกคนถ้าใครสั่งซื้อไปนี่ คือบอกเลยนะ ขาวแน่นอนนี่เห็นไหมขนาดใช้นิดเดียวนะเนี่ย ยังเยอะเลย ดูนะคะ แล้วก็ล้างกันค่ะล้างล้างล้างล้างล้างไปตักน้ำมาให้ใหม่หน่อยค่ะคุณถือค่ะ โอเคค่ะแป๊บนึงมาค่ะดิฉันดูค่ะ ขอโทษทีนะคะ เพราะว่ากล้องเบอร์ค่ะ นี่ค่ะนี่น้องเร็วๆหน่อยนะพี่จะได้ลองบ้างขาวมากขาวมากค่ะ ต่อไปเราจะถ่ายพี่เรา